ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน โยเกิร์ตกรอบอร่อยดีมีประโยชน์ เดี๋ยวนี้ในต่างประเทศมีขนมสำหรับเด็กที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับ เสียดายว่าขนมบ้านเรายังเน้นไปที่รสชาติมากกว่าคุณค่าทางสารอาหารนะครับ บ้านเราก็มีค่ะ ตอนนี้ไม่ต้องง้อของต่างประเทศแล้ว เรามีโยเกิร์ตกรอบที่ทั้งอร่อยและมากด้วยคุณประโยชน์ออกมาแล้วนะคะ บริษัทโจลี่แฟมิลี่จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการแปรรูปผักผลไม้และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพร่วมกับสพทชพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตกรอบ ด้วยเทคโนโลยีการทำแห้งเยือกแข็งแบบสูญญากาศ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการถนอมผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติและคุณภาพใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากที่สุด โดยโยเกิร์ตจะถูกแช่เยือกแข็งจนเปลี่ยนสถานะเป็นผลึกน้ำแข็งก่อนแล้วจึงลดความดันเพื่อให้ผลึกน้ำแข็งระเหิดเป็นไอด้วยการลดความดันให้ต่ำกว่าบรรยากาศปกติพร้อมทั้งควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน 40 องศา จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเคมี และกายภาพ จึงยังรักษา รสชาติเนื้อสัมผัส และปริมาณคงเหลือของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตกรอบที่รสชาติดี และเต็มไปด้วยคุณประโยชน์ทางโภชนาการ เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่อายุ 12 เดือนขึ้นไป โดยโยเกิร์ตกรอบนี้ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่นอกจากจะสร้างโอกาสทางการตลาดแล้ว ยังช่วยเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายโยเกิร์ตทั้งภายในและต่างประเทศด้วยสนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยีโดย TMC สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000